เคครับ สวัสดี ต้อนรับสู่บทที่ 4 นะครับ บทที่4เนี่ย คราวนี้เนี่ยเราจะพูดถึงงานวิจัยนะครับ เกี่ยวกับการลงทุนเน้นคุณค่านะครับ ซึ่งจะเป็นงานวิจัยจากที่ผมได้ศึกษามา แล้วก็เป็นงานวิจัยจากคนที่นักวิจัยที่เคยทำมาแล้วนะครับ ในอดีต ในบทที่ 3เนี่ยเราได้พูดถึงพื้นฐานละ เกี่ยวกับการลงทุนเน้นคุณค่านะครับ ได้เห็นว่าบัฟเฟตลงทุนยังไงนะครับ ชาลิมังเกอร์นะครับแล้วจิตวิทยาในการคิดในการที่เราจะลงทุนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับในบทที่ 4เนี่ยเราจะเน้นในส่วนของงานวิจัย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยนเรศวรของเราเนี่ยเราเน้นเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะเอางานวิจัยเนี่ยมาสอนด้วยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยนะครับงานวิจัยเมื่อบทที่แล้วเนี่ยเราได้เห็นไปแล้วนะครับว่าของ cyclical adjusted price to earnings ratio ของช c ลเลอร์เนี่ยนะฮะ หรือช c ลเลอร์ PE เนี่ย เราจะเห็นได้ว่าบางช่วงเนี่ยตลาดก็แพง บางช่วงตลาดก็ถูกนะครับ จะเห็นได้ว่าเนี่ยครับ ในช่วงที่เกิดก่อนเกิด Great Depression นะครับ คือช่วงนี้นะฮะแล้วก็พอตลาดแพงๆมากๆ แล้วมันก็ตกลงมาแล้วก็ถูกมากๆนะครับ หรือไม่ว่าจะเป็นช่วง .com นะครับ ตอนนี้ก็โหตลาด แพงมากนะครับ CAPE เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 40 กว่าเลย 45 นะครับ แล้วก็ตกลงมานะครับจนจุดต่ำสุดที่ผ่านมา 10 กว่าปีเนี่ยก็คือประมาณที่ 13 14 อะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้แต่โดยเฉลี่ยแล้วอย่างที่บอกนะครับดัชนีเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจดีขึ้นเรื่อยๆและ มีอัตราเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นด้วย ก็เป็นแรงหนุนส่งให้ดัชนีเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะครับ คราวนี้ อันนี้รูปนี้เราก็ได้เห็นไปแล้วนะครับ ก็คือถ้าเราลงทุนโดยเฉลี่ยนะฮะ PE ที่สูงขึ้น เราจะได้ผลตอบแทนต่อปีเนี่ยที่ต่ำลงนะครับเราก็จะเห็นเทรนด์ของมันเลย เทรนด์เนี่ยมันก็จะลงมาอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดลากเส้น มันก็จะเป็นเส้นที่ลงมาอย่างนี้นะครับ ก็คือ PE เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยจะทำให้ อัตราผลตอบแทนเนี่ยต่ำลงนะครับคราวนี้มีตัวแปรนะครับตัวแปรที่สำคัญที่เดี๋ยวผมจะต้องใช้ในการที่เราจะเข้าใจงานวิจัยต่างๆนะครับ อันแรกที่พูดมาหลายรอบแล้วก็คือ PE นะครับหรือราคาต่อหุ้นหารด้วยกำไรต่อหุ้นหรือ earning per share นะครับหรือที่เราชอบพูดว่า EPS นะครับ earning per share ก็อาจจะเป็น earning ที่มาจากปีที่แล้วทั้งปี หรือ 4 ไตรมาสล่าสุด อย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น e a r n i n g per share ตัวนี้เนี่ย เป็น e a r n i n g ที่ย้อนหลังนะครับอยู่ข้างหลังเรานะครับไม่ใช่ e a r n i n g อนาคต เพราะ e a r n i n g อนาคตเรายังไม่ทราบนะครับแต่ราคาคือราคาวันนี้ณปัจจุบันหารด้วย e a r n i n g ที่ผ่านมาแล้วในอดีตนะครับคราวนี้จะมีอีกตัวหนึ่งชื่อว่า CAPE ซึ่งเราก็ได้เห็นไปแล้วก็คือราคาเนี่ยแหละแต่หารด้วยแทนที่จะเป็น e a r n i n g แค่ปีเดียว เราจะเอา e a r n i n g จากหลาย ๆปี นะครับมาปรับด้วยอัตราเงินเฟอ้อให้มาเป็น e a r n i n g ณนะปัจจุบันนะครับเอาสัก 10 ปีนะครับหรือว่าย้อนหลังกลับไป K ปีเนี่ยจะเท่าไหร่ก็ได้ เอามาบวกกันนะครับแล้วก็เอาราคาเนี่ยไปหารด้วย e a r n i n g ทั้งหมดที่บวกกันนะครับตัวส่วนนี้อาจจะหาร K เข้าไปอีกก็ได้นะครับเพื่อที่จะเป็นค่าเฉลี่ยของ EPS หรือบางทีงานวิจัยก็ไม่ต้องหารก็ได้เพราะเวลาเราเปรียบเทียบพอร์ตโฟลิโอกันเนี่ย มันเป็นตัวเลขที่คงที่เพราะฉะนั้นแต่ละพอร์ตโฟลิโอมันก็เท่าๆกันอยู่ดีนะครับ ก็แล้วแต่เราจะหารด้วยเนี่ยฮะข้างหลังเนี่ยจะหารด้วย K อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับ ย้อนหลังกลับไป K ปีนะฮะคราวนี้ price to book นะครับ price per book นะครับก็คือเอาราคาเนี่ยหารด้วย book value นะครับหรือ book value ของหุ้นแต่ละตัวนะครับราคาหารด้วย book book ก็มาจาก equity ใช่ไหมฮะ equity แล้วก็หารด้วยจำนวนของหุ้นทั้งหมดก็จะเป็น book value นะครับ PB นั่นเองที่เราชอบพูดกัน PB ที่เขาบอกว่าถ้า PB สูงสูง หุ้นก็อาจจะแพงนะครับ PB ต่ำๆหุ้นก็อาจจะถูก แต่ไม่อาจจะไม่จริงเสมอไปก็ได้นะครับแล้วแต่ธุรกิจแล้วแต่ละอุตสาหกรรมนะครับคราวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือ ROE นะครับก็คือ return on equity นะครับพูดง่ายๆก็ดูได้จาก เอาหาง่ายๆเลยก็เอา EPS หารด้วย book value ก็ได้นะครับหรือจะเอา net income หารด้วย equity ก็ได้นะครับ ROE นะครับก็เป็นตัวที่บอกว่าถ้า ROE สูงสูงนั่นก็แปลว่าคุณมี equity เท่ากัน แต่ ROE คุณได้สูงเนี่ยก็แสดงว่า คุณสามารถหากำไรต่อทุนได้มากกว่านะครับนั่นก็แปลว่าคุณใช้ทุนนิดนึง ถ้า ROE สูงสูงก็แปลว่าคุณได้กำไรมากกว่า เทียบกับทุนนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคุณมี ความได้เปรียบในการแข่งขันนะครับใช้ Equity เท่ากันแต่ของคูณเอาีที่สูงกว่า หรือเป็นบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่อาจจะการแข่งขันไม่สูง แล้วก็เป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างมีกำไร ROE ก็เลยจะสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้น 4 ตัวแปรนี้เดี๋ยวผมจะพูดเรื่อยๆนะครับ PE นะครับ CAPE นะครับอันนี้ก็เป็นการวัดความถูกแพง PB ก็เช่นเดียวกันนะครับ PE จะวัด ความถูกแพงโดยการหาราคาหารด้วยกำไร CAPE เนี่ยจะดูหลายๆปีหน่อยนะครับ ถ้า PE นี่อาจจะแค่ปีเดียวหรือ4ไตรามาส PB ก็ดูจากบัญชีเลยนะครับ ดูส่วนของทุนนะฮะ ROE ROE นี่ก็จะเป็นการวัดอาอาจจะเป็นคุณภาพของบริษัทนะครับ นักลงทุนบอกว่ายิ่งสูงเขายิ่งชอบ ยิ่งยิ่งน้อย อาจจะไม่ค่อยชอบนะัก ะครับแต่ ROE ก็สามารถปรับเปลี่ยนเล่นแร่แปรธาตุได้ก็คือถ้าเกิดบุ๊กมันน้อยนะครับบุ๊กมันมีนิดเดียวเนี่ย ROE ก็สามารถสูงขึ้นได้ไอการพูดว่าบุ๊กมีนิดเดียว หรือ Equity มีนิดเดียวก็คือ ให้บริษัทมีหนี้เยอะ ๆ ก็สามารถทำให้ดูว่าบริษัทมีกำไรแต่ความจริงแล้วบริษัทเนี่ยมี Equity นิดเดียวนะครับก็สามารถเล่นแร่แปรธาตุได้ เพราะฉะนั้นนักลงทุนก็ต้องระวังเวลาที่ลงทุน ในหุ้นที่ ROE สูงสูงต้องไปดูด้วยว่าเขามีหนี้เยอะหรือเปล่านะครับอ่ะคราวนี้เวลาที่เราจะสร้างพอร์ตโฟลิโอเนี่ยนะครับ วิธีการก็คือทุกทุกปีนะครับเราจะมาดูแล้วว่า อย่างอาจจะเป็นต้นปีก็ได้ กลางปีก็ได้นะครับเราจะมาดูเลยก็คือ เอาหุ้นเนี่ย ทั้งตลาดเลยมาเรียงตาม ไม่ว่าจะเป็น PE หรือ PB หรือ CAPE นะครับ เราก็จะเอาหุ้นมาเรียงตามเลย แล้วเราก็จะ ตัดนะครับเป็นอาจจะเป็น 4 กล่องนะครับนี่ก็คืออัลกอริทึมของมันนะครับอย่างเช่นผมจะสร้างพอร์ตโฟลิโอซึ่งมี2พอร์ตโฟลิโอที่มี PE ที่สูงที่สุดในตลาด แล้วก็ PE ที่ต่ำที่สุดในตลาดนะครับจะแบ่งทั้งหมดเป็น 4 กล่อง เอาไอ้กล่องที่สูงที่สุด กล่องที่ต่ำที่สุด แล้วไอ้กล่อง 2 กล่องกลางไม่เอามานะครับในทุก ๆ ปี นะครับเนี่ยอย่างสมมติอันนี้เริ่มต้นที่ปี 1990เนี่ยนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆปี1991แล้วไปเรื่อยๆจนถึง 2014เนี่ยในทุกๆปีอาจจะเป็นกลางปีก็ได้อ่าเรา ก็จะเอาหุ้นทั้งตลาดเลยนะครับมาเรียงตาม PE เลยจากนั้นเราก็จะเลือกไอ้กล่องข้างบนกล่องข้างล่าง แล้วมาดูซิว่าเราถือหุ้นนี้ไปทั้งปีนะครับผลตอบแทนจะเป็นเท่าไหร่นะครับพอสิ้นปี เราก็จะขายหุ้นในพอร์ตหมดเลยนะครับ อันนี้คือดูข้อมูลย้อนหลังนะ ขายหุ้นในพอร์ตหมดเลย เพื่อเอาเงินมา พอได้เงินมา เราก็ทำใหม่เหมือนเดิมนะครับ ขายขายหุ้นไปให้หมด แล้วเอามาเรียง PE ใหม่ ทำอย่างเงี้ย ไปเรื่อยๆ ทุกปีทุกปีนะครับเขาเรียกว่าการ rebalance portfolio นะครับ ทุกปีทำแบบนี้เหมือนเดิมนะครับอ่ะคราวนี้หุ้นที่อยู่ในพอร์ต ที่ PE นะกล่องข้างล่างที่สุดเราจะเรียกว่า low PE นะครับ หรือหุ้น value หุ้นเน้นคุณค่านั่นเองนะครับ เราเรียกว่าทางทางวิชาการเขาจะเรียกว่าเป็นหุ้นเน้นคุณค่า แต่ความจริงอย่างที่บอกนะครับบอกหลายรอบแล้วก็คือ PE ต่ำก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นหุ้นเน้นคุณค่าเสมอไป แต่โดยเฉลี่ยแล้วหุ้นพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหุ้นเน้นคุณค่านะครับ high PE นะครับเขาจะเรียกว่าหุ้น growth นะครับซึ่งความจริงอย่างที่บอกอาจจะไม่เป็นหุ้นโกรดก็ได้ อาจจะเป็นเพราะว่าปีนั้นเนี่ยเออร์เน็งดันน้อยมาก แต่ Price เท่าเดิมทำให้ PE มันสูงนะครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วส่วนมากหุ้นที่โกรดเนี่ยอาจจะมีลักษณะที่ PE ที่ค่อนข้างสูง เขาเลยเรียกพวกนี้ว่า growth portfolio นะครับแล้วจากนั้นเราก็เก็บนะครับอินดี x หรือดัชนีของตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเซตก็ได้ดาวโจนส์ก็ได้ S&P ก็ได้นะครับ เพื่อมาเปรียบเทียบว่าพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยถ้าลงทุนไปแล้ว เปรียบเทียบกับตลาดแล้วเป็นอย่างไร ดีกว่าหรือแย่กว่า จากนั้นเรามาดูงานวิจัยนะครับ จากบาซู1977 เราจะเห็นได้ว่าในงานวิจัยนี้ทำแบบที่เราพูดแบบเมื่อกี้เลย ก็คือเอามาเรียงเอา PE มาเรียงนะครับจะเห็นได้ว่าในนี้นะครับอัตราผลตอบแทนของหุ้น นะครับพอร์ตโฟลิโอที่ A เนี่ยนะฮะคือเป็นหุ้นที่ PE ที่สูงนะครับ E เนี่ยเป็นหุ้นที่ PE ที่ต่ำนะครับเห็นได้ว่าอัตราผลตอบแทนของเขาคือ 16%กว่ากว่าอัตราผลตอบแทนของ A เนี่ยคือ 9%กว่ากว่า ก็แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของอันนี้เนี่ยสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของหุ้นที่มี PE ที่สูง ครับหุ้น PE ต่ำโดยเฉลี่ยจะมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าหุ้นที่มี PE ที่สูงนะครับ เพราะฉะนั้นพอร์ตโฟลิโอที่เป็นเน้นคุณค่าเนี่ยจะได้ผลตอบแทนที่มากกว่าพอร์ตโฟลิโอที่เป็นโกลด์นะครับโอเคอันนี้ก็คืออเหตุผลหรือว่าสิ่งที่เราน่าจะเริ่มเชื่อแล้วว่าเฮ้ยลงทุนแบบเน้นคุณค่าก็อาจจะชนะ หุ้นที่ PE สูงสูงได้นะครับอันนี้เป็นเพียงแค่หลักฐานหลักฐานหนึ่งเท่านั้น มันก็มีการทำวิจัยเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับ เราจะเห็นได้ว่าอ้าวจากงานวิจัยนี้นะครับของ a s n e s m o s k o w i t z แล้วก็ Pedersen นะครับลงใน Journal of Finance ชื่อว่า Value and Momentum Everywhere ก็คือเขาเจอว่ามีการลงทุนเน้นคุณค่านะครับ ถ้าสมมุติเราลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุนแบบโมเมนตัมก็สามารถที่ชนะตลาดได้ลงทุนแบบโมเมนตัมเนี่ยถ้าพูดเป็นในเชิงของประเทศไทยเราอาจจะพูดว่าเทคนิคอลเชิงเทคนิคดูกราฟนะครับมีช่วงนี้หุ้นกำลังขึ้นเลย เราลงทุนไปต่อ ให้หุ้นมันต่อไปเรื่อยๆ ก็คือมีโมเมนตัมกำลังขึ้น ถ้าช่วงไหนหุ้นที่กำลังตก เราก็อาจจะช็อตหุ้น หุ้นมันก็จะลงต่อไปเรื่อย ๆ อันนี้ก็เป็นแนวแบบโมเมนตัมนิดนึงเป็นเทคนิคอลเพราะฉะนั้น ในงานวิจัยตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณลงทุนแบบหุ้นเน้นคุณค่า คุณก็สามารถชนะตลาดได้ หรือว่าลงทุนแบบโมเมนตัมก็สามารถที่จะชนะตลาดได้ แล้วไม่ใช่เฉพาะแต่เฉพาะเป็นตราสารทุนนะครับ ตราสารอย่างอื่นด้วยนะครับ ในนี้ที่เขาทำมาก็มีทั้งคอมมอดิตี้ด้วย หรือสินค้าโภคภัณฑ์ ก็สามารถที่จะลงทุนในเป็นแบบหุ้นคุณค่าและหุ้นโมเมนตัม ก็จะสามารถที่จะชนะตลาดได้นะครับตรงนี้เป็นผลงานวิจัยของอประเทศไทยนะครับจากท่านดรไพบูลนะครับท่านก็ได้ทำโดยใช้แบบเดียวกันเลย เรียง PE นะครับเรียง PE จากสูงสุดไปต่ำสุดนะครับแล้วก็อ้าวลงทุนใน PE ต่ำๆดูซิเป็นยังไงจะเห็นได้ว่า ถ้าลงทุนเริ่มตั้งแต่ปี 1996 จนถึงปี 2010เนี่ย คุณจะได้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีนะฮะ อยู่ที่ 57% 57%นี้ไม่น้อยนะครับ เยอะนะครับ เทียบกับหุ้นโกรดนะครับ ได้ประมาณ 21%นะครับ ถือว่าแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวต่อปีนะครับ เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นหลักฐาน ของประเทศไทยนะครับว่าเออถ้าลงทุนแบบเน้นคุณค่า คุณก็สามารถชนะหุ้นที่ PE สูง ๆ ได้ ชนะตลาดก็ได้นะครับ คราวนี้นักลงทุนก็จะเริ่มคิดว่าเอ๊ะเราจะสร้างพอร์ตโฟลิโอได้อย่างไรนะครับสร้างพอร์ตโฟลิโอแบบคล้ายๆอย่างเนี้ยได้ยังไงแบบคล้ายๆทำวิจัยเลย มันก็จะมีไอเดียในการที่จะสร้างแบบสต็อกนะครับเขาเรียกสต็อกสกรีนิ่ง กับ Portfolio Mixing นะอ้าวอันนี้มันคืออยังไงนะครับ ถ้าเป็นแบบ pure value เลยนะครับ เป็นแบบว่าเน้นคุณค่าอย่างเดียวเลยนะฮะ นั่นก็คือการที่เราสร้างพอร์ตโฟลิโอขึ้นมาแบบเมื่อกี้เนี่ยทุกๆปีทำแบบเดิมเป็นระบบนะ ลงทุนแบบเป็นระบบไปเลย ทุกๆปีซื้อหุ้นเฉพาะที่เป็น PE ต่ำหรือ PB ต่ำก็ว่าไป แล้วก็ ือไปอย่างนี้เรื่อยๆ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบลงทุนแบบเพียวเลย pure value เลยก็คือแบบมีแต่เฉพาะเน้นคุณค่าอย่างเดียวในพอร์ตโฟลิโอ หรือเราจะใช้แบบหุ้นเน้นคุณค่าสัก 50%ของเงินที่มีก็ได้ ทำแบบเดิมนะครับ เรียงตาม PE หรือเรียงตาม PB แล้วเอาไอ้ที่มัน PE หรือ PB ต่ำๆ เนี่ย เอามาเป็นหุ้นเน้นคุณค่า จากนั้นเอา 5 เอาเงิน50%เนี่ยไปใส่ในนั้น ใส่ในหุ้นเน้นคุณค่า หรือเราจะเรียงตามหนี้ก็ได้บอกเออฉันชอบลงทุนในบริษัทที่หนี้น้อย ๆ เราก็เรียงหุ้นทุกตัวในตลาดตามหนี้ แล้วก็ลงเฉพาะหุ้นที่มีหนี้น้อยๆ นะครับ หรือแบบที่3ก็ได้แบบที่3นี่ก็จะเป็น1ส่วน3 1ส่วน3 1ส่วน3เลยนะฮะก็คือหุ้นเน้นคุณค่า1ส่วน3ของเงินที่มีอยู่ อีก1ส่วน3ไปลงหุ้นที่เป็นหนี้น้อยๆ และอีก1ส่วน3เป็นลงหุ้นที่เป็นโอ้อยากชอบหุ้น ROE สูงๆ อย่างนี้ก็สามารถทำได้นะครับ ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่า portfolio mixing ก็คือการสร้าง portfolio ที่แยกกัน แต่ลงทุนในแต่ละ portfolio เนี่ยโดยใช้เงินเท่าๆกันนะครับ หรือหรือจะเป็นแบบ screening ก็ได้ screening ก็คือ ในพอร์ตของเราไม่ใช่ว่าแยกกันแบบเมื่อกี้นี้ แบบที่ 4 ก็คือ หุ้นทุกตัว จะต้องเป็นทั้งหุ้นเน้นคุณค่านะครับหรือเป็นทั้งหุ้นที่มีหนี้ต่ำและเป็นทั้งหุ้นที่มี ROE สูงสูงนะฮะเพราะฉะนั้นหุ้นที่ผ่านการกรองแบบนี้เรียกว่า stock screening เนี่ยก็อาจจะมีจำนวนที่น้อยหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่กูรูบัฟเฟตต์บังเกอร์นะฮะชอบ ลงทุนแบบนี้ฮะ ดรนิเวศก็เช่นเดียวกันนะครับ ดรนิเวศก็ลงทุนแบบว่าหุ้นเน้นคุณค่านี่ไม่เยอะ มีความสามารถในการแข่งขันเป็นซูเปอร์สต็อกนะครับ เป็นหุ้นที่สุดยอด ก็จะมีจำนวนไม่มากนักนะครับ อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสต็อกสกรีนิ i n